เป็นครั้งที่พันหรือล้านที่บอกกับตัวเองว่าอย่าไป คิดถึงเขาอีก ยิ่งคิดถึงเขามากเท่าไรก็เหมือนกระจกสะท้อน กลับมาหาตัวเอง ว่าเราอ่อนแอเพียงใดอดทนไว้นะตัวกูสักวันคงลืมคนใจ วันนั้นสักวันวันที่ฟ้าสดใส ลับมาแล้ว เขาไม่ไหวแล้วบาตากูบาตากูบาตากูบาตากูบาตากูบาตากูบาตากูบาตากู แต่เขาไม่เคยรู้เรื่องเลย หรือว่าเธอจะหลงทางหรือเธอหลงใคร ใจฉันรู้แล้วว่าเธอ 好美เคย，知，情，了。 แต่เขาไม่เคยรู้เรื่องเลยหรือว่าเธอจะหลงทาง หรือเธอหลงใครแต่ในใจรู้แล้วว่าเธอคงไปไม่กลับ ให้ทำใจเสียทีเธอ หยุดพลัำเพอเสียที Ooh. Yeah, when